ัมสาคุณพ่อกับคุณยายคนนพรัตน์วันเดอร์ดีไซน์เดินแต่ก็ทำสมแนะครับผม you am handsome. เธอในวันที่ฉันไม่เหลืออะไร เธอจะรับได้ไหมในวันที่ฉันไม่มีไรเลย